ต่อไปเราจะมาสรุปคำศัพท์ที่จำเป็นกันนะคะ คำแรก อายุ เนนเลประสบการณ์ เคเคงหนังสือรับรองการทำงาน ไซชกุโชเมโช สถานที่ทำงานชกุบะ นายจ้าง ชิโอชะการรับรองโชนิงอาหารหรือว่าโภชนาการชกุจิสุขลักษณะหรือว่าอนามัยเอเซไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าอนามัยเพเอเซความปลอดภัยอันเซนความวางใจ อันชินการฝึกอบรมเคนชูออกกำลังกายอุนโดชิมัสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเซมมงกะสุดท้ายนะคะ แจ้งให้ทราบหรือว่าประกาศชิราเซมัส